พี่ชื่อแน่นะครับ พี่เป็น อินทีเรียร์ไซเนอร์ครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่มันแบบผ่านไปได้ยาก ช่วงเวลาที่เราไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้ว่ามันคืออะไร มันเป็นช่วงเวลาที่ณตอนนั้นน่ะซับเด็กคนหนึ่งมัน มันยากที่สุดอะ รู้สึกดีอะรู้สึกว่ามันจบไปแล้ว ฉันผ่านมันมาได้แล้ว พี่อยากจะบอกน้องว่า ทุกๆวันเนี้ย ที่พี่ยืนต่อหน้าผู้คน มีผู้คนชื่นชมมากมาย พี่อยากบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากเลยอะเพราะว่า ลึกๆแล้วอะเรารู้ดีเว้ย ว่าเราคือใคร และพี่อยากจะบอกเลยว่าพี่ขอบคุณตัวเอง ในอดีตมาก ที่พี่ไม่ยอมแพ้ ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราหรอกเว้ย ว่าเรามีค่าขนาดไหน ไม่มีใครกำหนดว่าเราคือใครได้ นอกจากตัวเราเองครับ น้องจำเอาไว้เลย